Hello. Hello. How are you? Fine. How are you? Who head jij? Danny. Danny. Oh, my name is Dao. Dao. Nice op, to meet you, Dao. Op Idao. Zeg maar Idao. Idao, Idao. <laughs> Yeah. Doei. Doei. Naar Good morning. morgen. Tot Bye bye. See you later. See you later. <laughs> Oh, एक मुट बेटी हसे Andra आंद्रा एक five बेटी 5 मिनट 7 I come in कम YouTube YouTube YouTube ya kakak kan Oh, penafon si ya, si mi. Mister Bean. Tok. <laughs> Mr. Bean, halo Macha. <laughs> กลับบ้าน กลับบ้านเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วพากันเลิกงานยึดแนวทายมาทายอันนี้แหละโอ้หนึ่งคนชินี้จากไปแล้วคอสิกลับบ้านแล้วกลับบ้านบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โซหังเงินบูวันสเตสมอย dog. oh shit. Apa ba? Oy! Iya. Kau tebut. Kau tebut. Tidak, open. Nah. gian chắc cái gian xí đen cái chậu cái chậu chi chắc cái gian có lời ngang chi chắc cái gian rồi eo cái đạt số mồi số mồi vì khiến rê khăn อีกเป็นไบร์ไบร์มากดีใจมากที่ฝนไม่ตกเมื่อเสาร์มานี่ก็มืดมืดฟันโมก็ไปจะดุงก็ and now ตรึกนะเฮ้ย อบไปจะดุงก็มากกับสีมืดมืดกับกับสีมืดมืด เอาชุดเจ้าเห็นรถไฟบอบางนึงหารถไฟ The Train เฮลโมยเทรนสีแดงเทรนสีแดงกระชิกกระชิกกระชิกไปแล้วก็กลับบอกระาจะขี่จักรยานเห็นว่าเมืองจัก ต้นหอมหัวใหญ่แล้วต้นกระเทียมต้นกระเทียมไงอันนี้ก็ทันดาดทันดาดหรือว่าหมอฟันทุกตำบลก็เจ้าชินี่หมอฟัน อันนี้ก็เป็นอีกอัน this this ook gemeente toch gemeente volgens mij samen met Zevenaar. Ja? Uh, ik weet niet zeker. Oh. ถามถามฝรั่งว่าเขาก็ว่าบ่แน่ใจว่านเป็นเป็นอำเภอว่ามันสิเป็นตำบลใช่ไหมบุเมืองนี่เป็นเมืองน้อย Misschien l ๆเมืองน้อยๆเขาเรกว่าตำบลแต่ว่ามีมีหมอฟัน มีหมอบ้านก็เรียวหมอบ้าน หมอประจำตัวให้เลือกเอาสิไปว่างใดก็คือสิมีหมอหมอแพทย์ประจำตำบลนแล้วก็เอ้ยเขาเลือกเอา ถ้าเขาเป็นไข่ป่วยป่วยนิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็เขาก็ม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องไปหาหมอบ้านใช่ไหมถ้าเขาอาการนักเขาจึงค่อยสิเขียนใบทรงตัวให้เขาไปโรงพยาบาล รถติดค่ะรถติด ฟินเลอร์ฟินเลอร์พุ่นอะรถเทพปูนมันขวางทางหอดบานง่ายบ่ข่อยเนี่ยข่อยห้ข่อยอยากเข้าห้องน้ำ เอ็กมุกเวเซที่รัก ใกล้เบิกเป็น ใกล้อาราบสตอรี่ เทป่นขวางทางคนหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คัน โอ้สี่คันห้าคันหกคัน อุปัตโทหกคัน โอ้ไม่กอด เห็นบ่ข้าเจ้าทำงานการทำงานของข้าข้าเจ้าเป็นจังใดเขาเตรียมการ หานาทีแล้วเลยสิบนาทีแล้ว เตรียมการเท่เท่เท่เท่เท่เราสั่งอาคารบกเกินบกเกินสิบมือทุกรถขั้นไหนมันสิบดได้ก่อนมานอนเนาะ ข่อยไทยมันบริไทยตั้งใจไทยรถเล่าได้ข่อยไทย พ่อก่อยได้ข่อยไทยเอาให้ชุดเจ้าเห็นซื่อบ้านเมือง เทศฮอลแลนด์มันงามสำใดสะอาดสะอ้านสำใดก็มีเสาไฟดินบนเสาไฟลงใต้ดินบนดนั่นก็เป็นทางจักรยานทางนี้ก็เป็นทางจักรยาน อันนี้ขาขามา เห็นบอกพระเจ้าก็เฮ็ดไว้คนขี่จักรยานขาไปขามานี้กาไปขาไปขามาบ่ได้บุญไหว เฮ็ดให้เรียบร้อยเฮ็ดกนหลังอปอแอปเปหลังบ่ใหญ่ได้แต่ว่าหังหลังพ่ออยู่คนเนาะเขาอยู่แบบครอบครัวครอบครัวหนึ่งกับซิมี่ทายว่าแต่งงานกับสองคนแล้วก็มีลูก คนสองคนยังสินะเขาก็อยู่เทำนั้นรหลังน้อยๆป้าเขาโคตรงามเลยบนเขาโคตรเต็ม เขานาร้อนแล้วกันคนก็มีความสุขอีเดเลนแฮปปี้มอยเบียฝรั่งเอนจอยแกป้าหมามาทายมาขี่มาเงี้ยวอาร์มสมอยสิแดงดาวดีกัน อเคนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์กระดิ่งดิ่งดิ่งดังกิเวลฟอร์อัลมาฟอร์ subscribe and so ชอบก็กดไลค์กระดิ่งกระดิ่ง so okay ดังกิเวลอัลมาเลิฟเลิฟอัลมา ันนี้พ่อทำขนมปังไหมคะเนี่ยเห็นบ่เนี่ยโมเดิมต๊กโมเดิมโมเดิร์นพอเมลมาเกินพอ่อสำหรับ เอาแป้งมาปั่นปั่นแป้งอันนี้เขาปลูกกันอาดับเปิลอนนี่อาดับโปอ๋อหรือว่าโปเปโปเตโต้ต๊กดีต๊กี่นทกรอนเนี่ยแดงแดงโปโปนไโปหรือว่ามันฝรั่ง มันที่เขาเอามาไว้จะกินอยูไใต้ดินมันเลี้ยวบ่เห็นเห็นแต่ใบมันแห้งแห้งแล้ว ข้าวโคตรอย่างสวย สวยนี่กินบ่ได้เด้อว่าให้ง่วเลยนี่จักรยานหน่อยจักรยานเห็นบ่อันนั้นก็ขี่จักรยานเห็นบ่สุเจ้าเห็นบ่เมืองจักรยานฮอลแลนด์เห็นไหมเขาบ่ได้ จะอ่อนเขาบ่ได้อวดร่ำอวดรวยเด้ ทุกคนต้องมีหนึ่งบ้านต้องมี ทุกคนต้องมีจักรยานเป็นของตัวเองเอาไว้แต่ขี่เพราะว่ามีรถยนต์นได้เสียภาษีแพงเจ้ามีขั้นใหญ่อย่ากเสียแพงตามน้ำหนักมันขั้นใหญ่หลายก็เสียหลายขั้นน้อยๆก็เสียหน่อยลงว่า ขาอยู่แบบช่างฉลาดโอเคนะคะบายบายนะคะ see you tomorrow see you again อุ้ยงัวเล่นงัวเล่นนะงัวเล่นโอ้ยมันดีอกดีใจยัง